มาดูแผนที่ภาษาของภาพที่โชว์อยู่เนี่ยนะครับแผนที่ภาษาตระกูลออสโตรเอเชติกออสโตรเอเชติกในประเทศไทยเนี่ยมีหลายกลุ่ม แต่ที่เอากลุ่มที่เด่นๆนะครับในประเทศไทยเราเห็นเขาบ่อยๆ เดินตามถนนน่ะมีสัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเขาเดินนำหน้าช้าง รูปร่างเขาตัวเล็กๆ นะครับตัวเล็กๆ ผิวคล้ำนิดนึง เราเรียกกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มนี้ที่เลี้ยงช้างเก่งมาก ว่ากุยย้ำอีกครั้งนะครับ ปกติในระบบเสียงภาษาไทยมาตรฐาน ไม่มีสระอูสะกดด้วยยอยักษ์เนาะนะครับไม่มีนักประสาทเรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ที่เลี้ยงช้างเก่งมากๆเนี่ยที่อาศัยอยู่หนาแน่นบริเวณ 3 จังหวัดอีสานใต้ ได้แก่สุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดนะครับ แต่เราเห็นเขาทั่วประเทศเลย เพราะว่าเขาเดินทางไกลมากนะครับนำช้างเพื่อขอความอนุเคราะห์ ขอความเมตตาจากผู้คนนะครับให้อาหารช้างเนี่ยเรียกว่ากุยนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งอีกตัวอย่างหนึ่งครับ ขอเอาใกล้ๆมหาวิทยาลัยนเรศวรหน่อยก็แล้วกัน มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลออสโตรเอเชติกเรียกตัวเองตั้งใจฟังนะครับ เงี้ยกุ ออกเสียงยากมากเลยครับ ยอหญิงแม่นอากาศหอนกฮูกกอไก่ สระอุรอเรือนะครับออกเสียงยากมากเลย อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ถัดไปครับ ภาพต่อไปเป็นภาพที่มีการลงสี เฉดสีฟ้าและน้ำเงินน้อยมาก เพราะว่าอะไรครับ ภาษาตระกูลออสโตรนีเชียน มีพูดไม่กี่สาขาย่อยในประเทศไทย ในประเทศไทยนะครับ มีทั้งหมดเรียกว่า 3 กันแล้วกัน 3 สาขาย่อย แล้วใน 1 สาขาย่อยนั้น แตกตัวกำลังเดินทางนะครับ แตกตัวออกเป็นอีก 2 ภาษาย่อย ที่มากหน่อย ได้แก่ภาษามาลายู ไม่ว่าจะเป็นมาลายูถิ่นไทยหรือมาลายูอื่น ๆ ที่เราเรียกกันว่าบาซา ที่จริง คำว่าบาซาในภาษามลายู บาซาก็คือคำว่าภาษานั่นเองนะครับ บาซามี 2 อย่างเนาะมีบาซามลายูกับบาซาอินโดนีเซีย แต่ที่พูดในประเทศไทยนั้นเป็นบาซามลายูนะครับ หรือเรียกสั้นๆ ว่าภาษามลายู อันนี้ก็จะเยอะมากเลย แล้วก็มีกลุ่มเล็กๆ ที่เราเรียกเขาว่าชาวเลนะครับ ชาวเลสองกลุ่มใหญ่ ๆ 3 กลุ่มย่อย ๆ ดังต่อไปนี้ครับ คุณมีโอกาสได้ไปเก็บข้อมูลภาคสนามเมื่อ 5 ปีที่แล้วที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งซึ่งอยู่อาศัยกันหนาแน่นเลยประมาณพันกว่าชีวิตในพื้นที่ไม่กี่ตารางไร่ครับ น้อยมากเลยครับ ไม่กี่ไร่นะครับ บริเวณหาดราวาย เขาเรียกตัวเขาเองว่าอูรักลาโวยนะครับภาษาอูรักลาโวยมีลักษณะเฉพาะ น่าสนใจมาก ๆ เลยครับ คุณไม่มีเวลาลงรายละเอียดเนาะ แต่สามารถสืบค้นใน Google คีย์ชื่อครูก็ได้ครับ ครูทำงานวิจัยเกี่ยวกับคำเรียกสี ภาษาอุรักละโวยไว้ แล้วก็เผยแพร่ผ่านช่องทางทางอินเทอร์เน็ตนะครับคนได้นะครับ อีกกลุ่มหนึ่งครับ กลุ่มชาติพันธุ์มอร์แกลนและมอร์แกน สองกลุ่มนี้ที่จริงพูดภาษาเดียวกัน เพียงแต่ว่ามอร์แกลนอาศัยอยู่บนชายฝั่งแล้ว อยู่บนบกแล้ว แต่มอร์แกนเรารู้จักมอร์แกนมากหน่อย เพราะว่าเมื่อประมาณเกือบ 10 ปีมาแล้ว ที่มี มหาตะภัย วิบัติใหญ่ยากจังเลยครับ ขอใช้คำทับศัพท์กันแล้วกันนะครับ ว่าสึนามิเนี่ยที่พัดถล่มฝั่งอันดามันของประเทศไทยนะครับ มีกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งสามารถรอดชีวิตทั้งกลุ่มเลย วิ่งขึ้นเขา เรียกตัวเองว่ามอร์แกนนะครับกลุ่มนี้คุณยังไม่มีโอกาสได้เก็บข้อมูลภาคสนาม แต่ก็มีงานวิจัยอีกเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับตระกูลถัดไปครับมงเมียน มงเมียนครูเอาภาพมานำเสนอเนี่ยแผนที่นี้เป็นภาษาของอภาษามงภาษามงเนี่ยกระจายตัวเยอะมากเลยในแถบภาคเหนือของประเทศไทย ที่จังหวัดพิษณุโลกที่อำเภอชาติการก็มีชุมชนชาติพันธุ์มงอยู่นะครับแต่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะมงในประเทศไทยมีสาขาย่อย2สาขานะครับคือมงจัว กับมงเดาจัวกับเดาเข้าใจยากจังเลย แปลเป็นภาษาไทยแล้วกัน มงจัวก็คือมงเขียวนะครับ เขียวมงเดาคือมงขาวนะครับ ลูกศิษย์หลายคนของครูเป็นทั้งมงจัวแล้วก็มงเดานะครับ หน้าตานี่คล้ายกันเลย เพียงแต่แค่ภาษาเท่านั้นเอง ถ้าถามครูในฐานะที่ครูทำข้อมูลภาคสนามทำวิจัยเกี่ยวกับภาษามงแล้วเนี่ยครูมีโอกาสได้เก็บ 2 กลุ่มชาติพันธุ์ละอีกกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งมีน้อยมากครับในประเทศไทยคือมงดำมงดำครูไปเก็บข้อมูลล่าสุดที่เวียดนามตอนเหนือนะครับที่ที่เมืองซาปาในประเทศไทยไม่ค่อยมีนะครับ ในประเทศไทยจะมีมงจัวกับมงเดาถ้าบอกว่าภาษามงอะไรยากที่สุด ส่วนตัวครูว่าน่าจะเป็นมง มงดำแล้วก็เรียงมาก็คือมงเขียว แล้วก็มงขาวนี่พอพอที่จะเข้าใจได้บ้างนะครับแล้วก็ปริมาณของประชากรที่พูดมงมงขาวในประเทศไทยเนี่ยก็ค่อนข้างมากนะครับก็ค่อนข้างมาก สุดท้ายครับแผนที่ที่ครูโชว์อยู่นี่ ที่แสดงอยู่นี้ก็คือภาษาตระกูลจีนทิเบต เหตุที่ระบุสีม่วงน้อย ไม่กระจายตัวทั่วประเทศเนี่ย ที่จริงต้องบอกว่าตระกูลจีนเนี่ยมันมีจีนหลักๆเนี่ยที่แพร่หลายในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากอย่างเช่นจีนแต้จิ๋วนะครับ ทางใต้เนี่ยก็มีจีนฮกเกี้ยน แต่ที่เน้นสีเนี่ยที่เป็นแถบแถบภาคเหนือตอนบนเลยมาจนถึงภาคตะวันตกบางจังหวัด หมายรวมถึงจีนหยูนนานนะครับหรือในชื่อเดิมที่เราคุ้นชินกันก็คือจีนฮ่อนะครับแถบ จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้น